เลยไหมนิดหน่อยฝ่ายซ้ายดู Thank you. เดี๋ยวเดี๋ยวเสียวฉันโกนโอ๊ยเสียวภูมิเมื่อในครั้งนั้นโอ้ล่ะยโอ้ย โอ้ยอบาๆไม่น่ากลัวเลยเออโอ้ได้ตึงไม่เลยไปก้างหลังอะจ๊ะเละอยู่นี่มากอเนี่ยไปคอรี่นี่ลงมาถือลงมาวันนี้เหระ เสียงจิงรีดอันี้เสียงจิงรีดไม่ดีไอ้ดีเสียงลมบูไอ้ก็เสียงมันสไลด์เสียงมันสไลด์